Thank you. ในชั่วโมงนี้เราจะมาทำการทดลองนะครับ วงจรอนุกรมนะครับซึ่งครั้งก่อนเราได้ทำการทดลองวงจรขนาดกันไปแล้ว เราจะมาดูข้อแตกต่างระหว่างวงจรอนุกรมและขนาดกัน ว่ามีวิธีการต่อและรูปแบบกันยังไงนะครับคุณครูได้เตรียมหลอดไฟไว้ 3 หลอดนะครับ ที่จะทำการต่อวงจรอนุกรมนะตรงจุดนี้เป็นจุดไฟฟ้าที่220โวลต์หรือไฟฟ้าบ้างเข้ามานะครับนะแล้วตรงนี้เราจะจ่ายหลอดให้กับหลอดไฟตามวงจรที่เห็นด้านข้างนะ เราทำการต่อวงจรกันเลยครับ อาจารย์ได้เตรียมสายอ่อนมานะครับ สายไฟแบบอ่อนนะครั้งก่อนเราใช้สายไฟแบบแข็งนักศึกษาจะเห็นว่ามีสายไฟสีแดงและสีน้ำเงิน ในครั้งนี้นะครับอาจารย์ก็เปลี่ยนสายแบบอ่อนนี่นะ มันจะไม่มีสีให้นะครับเราทำการลองต่อดูนะครับสำคัญนะเราต่อไฟ 220 โวลต์นะครับไฟเนี่ยอันตรายนะ จุดนี้ครับเริ่มต่อกันก่อน นี่คือจุดไฟฟ้าเข้านะครับ ไฟฟ้าเข้าตรงนี้ เสร็จแล้วหลอดไฟของเราจะเข้ามาตรงจุดแรกคือจุดนี้นะครับ ถ้าเป็นการต่อแบบวงจรขนานนะ นักศึกษาก็สามารถที่จะนำสายไฟอีกเส้นหนึ่ง ต่อเข้ามาตรงแบบนี้ได้นะครับต่อตรงแบบนี้ได้แต่นี่การต่ออนุกรมครับ เรานำสายที่เหลืออีกเส้นหนึ่งไปอีกหลอดหนึ่งครับเน้นย้ำนะถ้าเป็นการต่อขนาดครับ หลอดไฟตัวนี้เข้าที่นี่นะครับ แต่การต่ออนุกรมเราจะต่อไปอีกหลอดหนึ่งแบบนี้นะ อีกเส้นหนึ่งนะครับ ต่อที่ตรงจุดนี้นะครับ ในการต่ออนุกรมหลอดที่2เนี่ยเส้นสุดท้ายเราสามารถเข้าที่นี่ได้เลยนะนะครับ แต่อาจารย์ต่อ 3 หลอดนะครับ ก็นำเส้นต่อไปครับ ไปยังอีกหลอดหนึ่งครับ ศึกษาสังเกตดีๆนะ อาจารย์ต่อในรูปแบบนี้ครับ เส้นสุดท้ายของเราครับนะ จะต่อเข้ายางหลอดไฟและต่อไปยังตัวข้อต่อนะครับ อันนี้อาจารย์จะต่อที่จุดสีน้ำเงินแบบนี้นะครับ อ่ะตรวจสอบสายไฟให้ดีครับ เห็นไหมครับ คราวนี้อาจารย์ก็จะล็อกนะครับ เพื่อไม่ให้หลอดมันดิ้นไปไหนนะ นี่หลอดที่หนึ่งนะครับ แน่นนะครับ อันนี้จะคันหลวมไปหน่อย หลอดที่สองแล้วนะนะครับ อันนี้คือหลอดสุดท้ายหลอดที่สามของเราครับนะจเราตั้งตรงไหนดีเอ่ย ตรงนี้แล้วกันเนาะตรงนี้แล้วกันนะครับ เป็นหลอดที่สาม หนุ่มครับ ตรงนี้หน่อยเนี่ยครับ หลอดที่ 3 นะครับ โอเคครับ เราต่อเสร็จเรียบร้อยนะครับเราจะทำการเสียบปลั๊กนะขั้นแรกนักศึกษาต้องปิดสวิตช์มันก่อนนะครับ นะครับ ตรงไหนที่เป็นจุดอันตรายปิดให้เรียบร้อยนะครับ ปิดให้เรียบร้อยนะครับ เพื่อป้องกันการผิดพลาดนะครับ เดี๋ยวไฟจะดูดได้ อันนี้คือไฟฟ้าในบ้านมันมีอันตรายแรงสูงนะครับ 220 โวลต์ทำอันตรายกับนักศึกษาได้นะครับ ตอนนี้อาจารย์จะทำการเปิดออกไฟนะผมทำการกดสวิตช์ครับ เห็นไหมครับ หลอดไฟจะติดทั้งสามหลอดนะไฟฟ้าจะเริ่มไหลเข้าตั้งแต่จุดนี้มาครับ วิ่งเข้าที่หลอดแรกนะครับ แล้วผ่านไปยังหลอดที่ 2 หลอดที่ 2 ก็ส่งไฟฟ้าไปที่หลอดที่ 3 แล้วก็ไหลกลับไปแบบนี้ นี่คือการต่อของวงจรนะครับ ตอนนี้ข้อเสียหรือข้อดีของวงจรอนุกรมคือแบบนี้ครับ หากเกิดว่าหลอดไฟมันขาดไปหนึ่งหลอดแบบนี้นะครับมันจะทำให้ไฟฟ้าทั้งหมดของวงจร ทำงานได้อย่างผิดพลาดครับ คือไฟฟ้าไม่ครบวงจรนั่นแหละนะครับ มันก็หลอดจะไม่ติด เห็นไหมครับ ถ้าเสียหนึ่งหลอดนี่คือหลอดไฟเสียทั้งระบบเลยครับ พอเราเปลี่ยนหลอดไฟเห็นไหมครับ หลอดไฟก็ติดสว่างนะ นี่คือการทดลองวงจรอนุกรมครับ เดี๋ยวเราไปดูวงจรแบบผสมกันนะ ว่าเราจะผสมทั้งอนุกรมและขนานกันอย่างไรครับ Thank you.